มันฟ้งเสร็จมันแต่ว่า อ่า มันเหมือนมีคนแบบว่า อยู่หน้าประตูอะครับ คือกุฏิที่ผมอยู่นะมันเป็นกุฏิแบบว่า อ่า เป็นเป็นสองชั้นนะฮะมีมีบันไดข้างนะครับ พี่พี่แดน พี่แดน อ่า แป๊บเดผมออกมาข้างนอกครับแป๊บนะครับผม โดวมีคนลุกเลย เมื่อกี้เสียงใครพี่ มันเป็นเสียงจริงแม่ผมมาเข้าไปเล่นไพ่แล้วผม มาเฝ้าบ้านตาข้างบ้าน อุ้ยผมตกใจเลยอะเขาร้องเพลงหลอนมากเลยอะบ้านนี้มีคนอยู่ฮะเดี๋ยวผมไปนอนข้างนอกบ้านแลอวอ่าอ่าครับครับ อุ้ยผมตกใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อกี้อยู่ดีๆพี่แดนเงียบไปแล้วก็มีเสียง คุณแม่พี่แดนอยู่ดีๆเดินมาร้องเพลง จังหวะไม่ไม่ไม่ไม่แม่แม่ผมไม่เล่นไพ่ฮะแม่ผมให้มาเข้าที่บ้านป้า ข้างบ้านบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ เมื่อกี้พี่แดนอยู่กับใคร ผมผมไม่มีคนอยู่ผมอยู่คนเดียวคือผมบอกกับพี่ตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่า แม่ผมมามาเฝ้าบ้านบ้านหลังนี้หน่อยเดี๋ยวดีๆเรียวดีๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ยินไหม ได้ได้ยินอะไรครับวิววิวคุณผู้ชมผู้ฟังผมไม่ได้แบบ สตรอเบอรี่นะคุณดู คุณดูขนผมนะ เฮ้ย เดี๋ยวนะ พี่แดนเราเราก่อนจะไปต่อเรื่องนี้นะ ผมถามก่อนว่า อันเนี้ยพี่แดนอยู่บ้านคนเดียวชัวร์นะ มันไม่ใช่บ้าน ไม่ใช่บ้านผม เป็นบ้านป้าข้างบ้าน เป็นบ้านเข้าไปในไทยเป็นบ้านของคุณป้าข้างบ้าน ใช่ฮะเฮ้ย ในแชทบอกว่าได้ยินทุกคนเลยอะได้ยินอะไรดิเนี่ยพี่ทำไมผมเนี่ยนะผมแบบอ่เอาอย่างนี้ เอาอย่างนี้ ผมขอโทษ ผมขอโทษ เดี๋ยวเราค่อยมาเล่าและฝากคุยกันอีกทีตอนท้ายเรื่องดีกว่า ย้อนกลับไปเรื่องที่เราจะเล่ากันปากดีก่อนคุณแดนเข้าไปบวชแล้วแต่ไม่ได้มีใจจะบวช ่าใช่ใช่ไปช่วยงานศพเพื่อนครับ มันก็แบบว่า อ่า ตอนนั้นคือผมเห็นแบบว่าเหมือนมีคนนะอยู่ในตรงที่ตรงโอ่งโอ่งล้างล้างเท้าครับผม ตอนนั้นผมเห็นวเป็นตโอ่งล้างเท้าใช่ไหมพี่แล้วผมเห็นเห็นเห็นเหมือนแบบเป็นคนสองคนนะครับ อ่าแบบว่า เดี๋ยวพี่อะไรพี่อะไรครับ พี่แดนแป๊บนะเฮ้ย พี่แดนขณะที่พี่แดน เล่าอยู่อ่ะ เฮ้ย ทุกครั้งที่พี่แดนกำลังเริ่มเล่า อ่ะ มันจะมีเสียงผู้หญิงคนนึงร้องเพลง พี่แดน ผม ผมขอโทษนะที่จะพูดแบบนี้นะ เอาดี ๆนะไม่ได้สบประมาทกันนะ ผมไม่ได้สบประมาทนะ ผมขอโทษนะ พี่แดนได้ใช้มือถือ อีกเครื่องนึงเปิดเสียงอะไรหรือเปล่า ผมมีมือถือเครื่องเดียวพี่เฮ้ยมันมันเป็นเสียงอะไรครับ